ำหรับประโยค Oh, Pak, saya tahu di mana tempatnya. แปลว่า โอเคครับ ผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อน ประโยคแรกคือ saya tahu แปลว่า ฉันรู้คำว่า saya แปลว่า ฉันคำว่า tahu แปลว่า รู้คำว่า di mana แปลว่า ที่ไหนคำว่า tempatnya แปลว่า สถานที่นั้น เกิดจากการใช้คำว่า tempat ซึ่งแปลว่า สถานที่ มาเติมเต็มด้วยคำว่า nya เพื่อระบุว่าเป็นสถานที่นั้น